เทมเพลตคือรูปแบบหรือโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมด ผู้เรียนสามารถเลือกหรือตกแต่งเทมเพลต ซึ่งทางเทพช็อปเตรียมไว้ให้หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะการจัดวาง โทนสีและสไตล์ นอกจากนี้ หากผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ยังสามารถผสมผสานเทมเพลตหรือเปลี่ยนรูปแบบแบบแยกส่วนได้ ซึ่งจะทำให้ร้านค้าออนไลน์ของเรามีความสวยงามและไม่ซ้ำแบบใคร โดยมีวิธีการเปลี่ยนเทมเพลตแบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้ คลิกที่เมนูเทมเพลตบนเทพทูลเพื่อเปลี่ยนเทมเพลตจะปรากฏหน้าต่างเทมเพลตขึ้นมา โดยมีเทมเพลตให้เลือกมากมายจาก 2 แบบ คือแบบพรีเมียมและแบบ Contemporary สามารถเลือกเทมเพลตได้ตามความชอบหรือตามสไตล์ของร้านค้า โดยการเลื่อนหาเทมเพลตตามที่ต้องการ สามารถคลิกดูตัวอย่างหน้าเว็บก่อนตัดสินใจเลือก โดยคลิกที่ดูภาพเต็ม หรือคลิกที่ Live Demo ผลของการคลิกที่ดูภาพเต็ม จะปรากฏตัวอย่างการแสดงผลหน้าเว็บไซต์โดยรวมทั้งหน้าเว็บ แต่ถ้าคลิกที่ Live Demo จะแสดงหน้าเว็บไซต์เสมือนมองจากหน้าจอจริงเต็มหน้าจอ เมื่อเลือกเทมเพลตที่ต้องการได้แล้ว คลิกที่บันทึก เว็บไซต์ของร้านค้าจะเปลี่ยนหน้าไปตามเทมเพลตที่เลือก แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว